สบายดี เดี๋ยวเราจะไปที่หลวงพระบางนะคะที่ประเทศลาวทีนี้เรากำลังจะขึ้นรถบัสนะคะ เพื่อจะนั่งไปยังตัวเครื่องบินที่อยู่ตรงรันเวย์นะคะ ตอนนี้เราก็บินกันอยู่เนี่ยน่านฟ้า ของหลวงพระบางนะคะ ที่นี่นะคะจะมีลักษณะภูมิประเทศนะคะ เป็นแนวหุบเขานะคะ ด้านล่างเราก็จะมองเห็นแม่น้ำ แม่น้ำที่นี่หลักๆนะคะ ก็จะมีแม่น้ำโขงก็แม่น้ำการนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ที่พักนะคะ ที่หลวงพระบางนี้นะคะ จะมีหมู่บ้านทั้งหมด 58 หมู่บ้านโดย 33 หมู่บ้านนี้นะคะ จะได้รับการอนุรักษ์นะคะ by UNESCO หรือที่เรียกอย่างว่า World Heritage Site อันนี้ได้รับมาเมื่อปี 1995 แล้วนะคะ ก็จะได้รับการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะคะ ให้คงอยู่ต่อไป เอาละค่ะเดินทางกันมาเหนื่อยๆเดี๋ยวมาพักทานอาหารกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารลาวนะคะ อันนี้จะเป็นปอบเปียนะคะ คล้ายๆบ้านเราเลย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มปลานะคะปลาจากแม่น้ำโขงค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นผัดผักรวมนะคะไม่ลืมเครื่องดื่มด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวกันต่อยังไงรอชมชมกันนะคะ we left our van in the parking lot, empty parking lot. And uh, from there, because it's quite a ways up, you get a free ride in an electric car. Not technically, you pay for the ticket. Uh, yeah, it comes with a ticket price, which was, how much was it? Uh, 25,000 25,000 which is not expensive. Anyway, we're probably the <laughs> only tourists up here and it is very cold. We're up about 1,000 feet and uh, I would say to anybody, you might want to check the weather conditions <laughs> before you come up here because we're quite a bit further northern, north of uh, Thailand. Anyway, we'll be uh, seeing the falls here shortly. This is interesting, these sort of fans. I'm not sure what it is to keep the flies away or keep the heat nice and circulated. เราอยู่กันที่น้ำตกกวางสีนะคะ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดนะคะ ในหลวงพระบาง อันนี้เราก็จ่ายค่าตั๋วกันมานะคะ แล้วก็จะเข้าไปข้างในกัน ดี๋ยวเราจะเดินไปทำทาง walking trail นะคะหรือว่าเป็นเส้นทางเดินป่านั่นเอง สถานที่แห่งนี้นะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตออสเตรเลียนะคะกงสุลอเมริกา แล้วก็จะมี Free the b a n d นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกเยอะมากมายเลยทีเดียว huge banyan tree. This almost looks like something out of Avatar. It's kind of exciting. We uh, were told that before we left that the falls we were going to go see were dry because it's kind of the dry season, but they told us to come up to here to these other falls and we don't know what we're going to see except not too many tourists.

ที่เห็นกันไปสักครู่นะคะ ก็เป็นน้องหมีที่ได้รับการช่วยเหลือมานะคะ แล้วก็มารวมกันไว้ที่นี่เนาะ เพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่ให้เขาสูญพันธุ์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหัวกะโหลกของหมีแต่ละสายพันธุ์นะคะ

ินเข้ามาในป่าสักพักนะคะ ก็จะได้พบเจอกับน้ำตกกวางซีนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา 8 นาฬิกานะคะ เราเป็นแค่นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะคะ ที่มาถึงตอนนี้ เงียบและสงบมากเลยค่ะ ก็แล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Elephant Camp นะคะ ที่นะคะจะมีกิจกรรมนะคะ ให้เราได้ทำมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารช้างนะคะอาบน้ำช้างหรือว่าจะ มีให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะ อันนี้เราก็กำลังให้อาหารช้างกันนะคะ ตัวนี้ก็กินไวมาก ๆเลยหยิบทีนะคะ 1 2ถึง 3 ชิ้นในทีเดียวทุกคน่เราให้ช้างปเแล้วนะคะ ช้างที่นี่มีทั้งหมด 6 ตัวนะคะก็โซนนี้จะเป็นโซน อันนี้จะเป็นโซนที่ให้นักเที่ยวขึ้นขี่หลังช้างนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็แนะนำนะไม่ให้ขี่หลังช้างจะดีที่สุดค่ะ เพราะว่าการขี่หลังช้างเนี่ยจะทำให้ช้างนะคะ ได้รับการบาดเจ็บนะคะ และที่สำคัญนะคะ ช้างพวกนี้จะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะ elephant shopping mall. We have 250 hectare. Let's go free, eat, do whatever. And him, this guy, he's the future master to increase more baby, make more baby. He's a boy. So our Mandala concept, we're gonna back into the one. So yeah, this is our planet. So government supporting and there are many people helping this c o n t r y เรามาอยู่กันที่มันดาลาวแล้วนะคะที่นี่จะเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินป่ากับช้างกันค่ะ แล้วก็ก่อนอื่นเรามาทำของหวานให้ช้างก่อนอันนี้จะเป็นกล้วยสอดไส้นะคะมะขามเปียกเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นของหวานของน้องช้างนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวออกเดินทางค่ะใส่บูทนะคะ เตรียมน้ำไปให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมของหวานด้วย African, they have two, top and bottom. Mm. And the toenail, African elephant, they have four in the front, three in the back. Asian, five in the front, four in the back, the toenail. The meaning Asian elephant have more toenail than in Africa. So Asia is a landlocked country. More mountain, more raining, and more, more muddy. ปัจจุบันนะคะช้างในประเทศลาวเนี่ยได้ลดลงเป็นจำนวนมากนะคะ ปัจจัยหลักๆ ก็เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงนะคะทำให้ช้างไม่สามารถอยู่ได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้งานช้างที่หนักเกินไปไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้าง การฆ่าช้างนะคะเพื่องาไปขาย หรือว่าการใช้งานอื่นๆนะคะ มันส่งผลต่อการสืบพันธุ์ของช้างนะคะทำให้เขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะ ทางมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะที่หลวงพระบางเดี๋ยววันนี้นะคะจะพา น้อง ๆ ไปล่องเรือชมริมฝั่งแม่น้ำโขกันนะคะ แม่น้ำสายนี้นะคะ เป็นแม่น้ำสายหลักนะคะของชาวหลวงพระบาง ใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาปลานะคะหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวัน สิ้นสุดวันกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันจนถึงตอนจบนะ แล้วก็ทริปหน้าจะไปไหนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบาย